พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสวย ด้วยสารสกัดจากคอแลนพืชท้องถิ่นที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หลายชนิด มีผลวิจัยยืนยันสรรพคุณ ของสารออกฤทธิ์สำคัญจึงสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้เช่น สารสกัดจากคอแลนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียครับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา ศึกษาพบว่าสารสกัดจากพืชคอแลนด์มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ร่างกาย จึงได้ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนแลคเน่ คอสเมติก พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ภายใต้โครงการ Research Gap Fund โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ สวทช ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมี 2 ชนิด ปได้แก่คอแลกเน่ แอคเน่เคลียร์ซีรัมและโฟมล้างหน้า แอคเน่เคลียร์ เคลนซิ่ง สำหรับดูแลผิวหน้าและผิวกาย ซึ่งผ่านการทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์กับเชื้อแบคทีเรีย ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และมีเลขที่จดแจ้งตามระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาออยกระทรวงสาธารณสุข แล้ว สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดย สวทช